สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะ เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการแทรกสูตรสมการนะคะ หรือว่า insert equation นะคะ การพิมพ์ข้อความที่เป็นสูตรหรือสมการทางคณิตศาสตร์นะคะ จะไม่เป็นเรื่องที่ยุ่งยากอีกต่อไปนะคะ เนื่องจากในโปรแกรม Microsoft Word สามารถแทรกสูตรหรือสมการนั้นๆได้โดยง่ายๆนะคะ มี 2 วิธีคือการใช้สูตรหรือสมการแบบสำเร็จ เพียงแค่เลือกชื่อสูตรนะคะ ต้องการใช้ก็จะแทรกเข้ามาในเอกสารให้อัตโนมัติ และอีกวิธีหนึ่งก็คือการพิมพ์สูตรเองแต่ใช้ equation tool นะคะเป็นตัวช่วย ซึ่งการแทรกสูตรทั้ง 2 วิธีข้างต้นนั้นนะคะผู้ใช้สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้นะคะ 1. คลิกเลือกตำแหน่งที่ จะวางสูตรนะคะ แล้วคลิกเลือกปุ่ม Ribbon Insert นะคะ เลือก Equation นะคะ แล้วก็คลิกเลือกชื่อสูตรหรือสมการที่ต้องการใน Built-in นะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะได้สูตรสำเร็จรูปขึ้นมานะคะ อีกวิธีหนึ่งที่เราจะต้องใช้ในการ insert new equation พื่อพิมพ์สูตรเองนะคะเราก็ทำได้โดยวิธีการนะคะ คลิกปุ่ม Ribbon Insert นะคะ แล้วก็เลือกในส่วนของ Insert New Equation นะคะ หลังจากนั้นจะมี Equation Tool ขึ้นมานะคะ ในส่วนของมบูรณ์นะคะ ก็เราสามารถเลือกใช้ปรับใช้ได้ตามความต้องการของผู้ใช้เลยนะคะ แล้วก็จะมีสูตร ในเรื่องของ structure นะคะ เพื่อที่จะเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้งานนั่นเองค่ะ